ต่อมานะครับเรามาดูวิธีการในการแทรกเนื้อหาโดยการอัปโหลดไฟล์กันนะครับซึ่งไฟล์ที่เราจะอัปโหลดเนี่ยจะเป็นไฟล์ในส่วนของไฟล์รูปภาพนะครับ ที่อยู่ในเครื่องของเราเพื่อมาแทรกลงในเว็บไซต์ของเรานะครับ ก็เราสามารถจะเลือกอัปโหลดได้ 2 รูปแบบ เหมือนกันนะครับก็คือวิธีแรกก็คือให้ดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ แล้วก็เลือกอัปโหลดนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เลือกตำแหน่ง าไฟล์ของเรานะครับ เสร็จแล้วก็คลิก แล้วก็กด Open นะครับ รูปก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับ แล้วก็มาแทรกอยู่ในเว็บไซต์ของเรา เราสามารถที่จะอัปโหลดนะครับ ใช้วิธีการดับเบิลคลิกนะครับ แล้วก็เรียกเมนู หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ ให้เราคลิกที่รูปภาพตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เลือกอัปโหลดอ่านี่ในส่วนของการอัปโหลดนะครับก็จะเป็นลักษณะของการอัปโหลดรูปภาพ เพื่อที่จะใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้วิธีไหนนะครับจะใช้วิธีการดับเบิลคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์หรือว่าเลือกที่เมนูรูปภาพแล้วก็เลือกอัปโหลดตรงนี้นะครับ